You. หลักการมิกเสียงโดยเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการลืม เราจะทำอย่างไรจะสร้างสารรค์งานจากความคิดสร้างสารรค์แบบไหน ที่จะทำให้ผู้ฟังไม่ลืม มารู้จักทฤษฎีการลืมกันก่อนดีกว่า การลืมมี 4 ทฤษฎีครูอุ๋มอยากให้ทุกคนรู้ความหมายของการลืมกันก่อนดีกว่า การลืมคือความล้มเหลวในความจำหรือความไม่สามารถที่จะจำได้ ทฤษฎี information processing ได้อธิบายการลืมว่า เป็นการไม่สามารถค้นคืนข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ในความจำระยะยาวได้ เพราะการลืม เป็นกระบวนการปกติของชีวิต เหมือนกับความจำนักวิทยาศาสตร์จะสนใจศึกษาเกี่ยวกับความจำและการลืมด้วย โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาความจำในห้องทดลอง กลับมาที่การลืมมีสี่ทฤษฎีได้แก่ ทฤษฎีการเสื่อม หรือการเลือนหาย อธิบายว่าเป็นการลืมที่เกิดขึ้นเพราะการเสื่อม ระหว่างการต่อเนื่องของสิ่งเราและการตอบสนอง เนื่องจากการไม่ใช้ และนี่คือทฤษฎีที่ 1 ต่อมาทฤษฎีที่ 2 ทฤษฎีการลืมเพราะต้องการที่จะลืม ซึ่งทฤษฎีนี้ฟรอยนักจิตวิทยาได้เป็นผู้ริเริ่มทฤษฎี เขากล่าวว่าการลืมเกิดขึ้นจากการที่มีแรงจูงใจพิเศษ ที่ต้องการที่จะลืมบางสิ่งบางอย่าง การลืมอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตไร้สำนึก และจิตใต้สำนึก ต่อมาทฤษฎีการรบกวน ได้อธิบายว่า เกิดจากการรบกวนของการเรียนรู้ก่อนหรือหลังการเรียนรู้ สิ่งที่ต้องการให้เรียนรู้ และทฤษฎีสุดท้ายของทฤษฎีการลืม นั่นคือทฤษฎีความล้มเหลวในการค้นคืน หมายถึงอะไร หมายถึงสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว จะเก็บไว้ในความจำระยะยาว และไม่ได้เลือนหายหรือเสื่อมไป การลืมอาจจะเกิดขึ้นได้ เอาล่ะ ที่ครูอุ๋มได้นำทฤษฎีการลืมเข้ามาช่วยในเรื่องของการมิกก็เนื่องจากว่า เราจะมิกเสียงเพื่อให้ผู้ฟังไม่ลืม จะทำได้อย่างไรสรุปให้ฟังดังนี้ 1. บทและเพลงที่นำมาใช้ควรมีความสัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิดเรื่องราวและประสบการณ์ร่วม 2. งานมิกจะถูกเก็บไว้ในความจำระยะยาวและไม่เลือนหายก็ต่อเมื่อ เรามิกเสียงไม่ซับซ้อนมาก ฟังดูสบายสบาย ไม่ต้องมีการแต่งเสียงให้เกินจริงมากมายนัก 3. การปรับเสียงให้นุ่มละมุนด้วยอีควอไลเซอร์ จะทำให้เสียงที่ออกมา น่าประทับใจไม่ลืม เพราะหลักการของการสร้างสารรค์สื่อเสียง สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือ ห้ามผิดธรรมชาติ เพราะเสียงเป็นเรื่องราวของธรรมชาติ